พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอพูดเรื่องละเมิดสักแค่สิบสิบนาทีของห้านาทีไม่นานนะครับ เนื่องจากว่า เราเป็นเจ้าหน้าที่ การเงินหรือพัสดุอะไรกันใช่ไหมครับ ต้องรับผิดชอบเรื่องเงินทองทองนะครับ เพราะจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องละเมิดถ้าเกิดเงินมันขาดหายไปตอนนี้เราจะเกี่ยวข้องด้วยสามกรณีหลัก ๆนะครับ หนึ่งข้อแรกคือเราตกเป็นเหยื่อคือเราโดนทำละเมิด ไม่ทางใดทางหนึ่ง เราเป็นเหยื่อ เหยื่อต้องทํำยังไงเดี๋ยวเราจะบอก อันที่สองเราถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ สอบคนอื่น คนอื่นทำละเมิด และให้เราเป็นกรรมการสอบสวนว่าเขาละเมิดจริงหรือไม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยเราโดนตั้งเป็นกรรมการ เราต้องทำตัวยังไงนะครับกรณีที่สามกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือ เราเป็นคนทำละเมิด หรือเราร่วมกระทำนะแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนได้เงินได้ทองจากการทำละเมิด แต่เรามีส่วนร่วมเราก็โดนฟ้องไปด้วยนะครับอันแรก แม้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องหน่นยั้น เราไม่มีไม่มีแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือทราบข่าวว่าคนนั้นโดนสอบละเมิดโดนนั่นเห็นไหมอยู่ในจังหวัดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า มีคนโดนสอบละเมิดเนี่ยเราก็เห็นเห็นอยู่นะครับ แต่ว่าผมจะอธิบายอย่างนี้ว่า เรื่องละเมิดมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย หรือเป็นเรื่องที่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออะไรทั้งสิ้น ถ้าเป็นเรื่องละเมิดที่ไม่ใช่เกิดจากการทุจริต หรือประพฤติชั่วของเรา นะ ไม่ต้องน่าอับอาย เพราะฉะนั้นเราจะมีสิทธิ์อะไรบ้างนะถ้าเราตกเป็นเหยื่อ เราทำยังไง ทำยังไงเราจะฟ้อง เอาเงินคืน หรือชดเชยความเสียหายของเรา นะครับ อย่างเช่นเราโดนรถราชการชน ชนรถเรา ชนตัวเรา เราบาดเจ็บหรืออะไรเนี่ย เราต้องทํำยังไง ง่าย ๆเลย ก็คือไปยื่นคำร้องที่หน่วยงานที่เราโดนทำละเมิด ยื่นคำร้องเขาจะมีแบบฟอร์มไม่กรอก ท่านโดนทนโดนทำละเมิดยังไงอธิบายไปเขามีแบบฟอร์มไม่กรอกแล้วก็จะนำที่มาสอบสวนเรานิดหน่อยพอว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกหรือเรื่องอะไรเนี่ยสอบสวนแล้วเขาก็รับเรื่องเราไว้แล้วเราแล้วเราก็มีเบอร์โทรให้เขาติดต่อว่าเขาขาดอะไรเราก็เขาก็เรียกจากเราได้อีกนะนั้นไปยื่นคำร้อง หรือเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลได้ตั้งทนายฟ้องได้เลย นะเป็นสิทธิ์ของเราเลย เราโดนทำละเมิดเนี่ยเรา ฟ้องไหนก็ได้ แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราไม่ยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ถ้าฟ้องเองเนี่ยมันเรื่องมันจะยาว เพราะฉะนั้นเขาต้องสั่งให้สู้จนถึงสามศาลนะครับก่อนจะได้เงินได้ทองสู้กันยาวเหยียดเลย ถ้าฟ้องศาลนะอันนี้ก็คิดเอาเองว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะ อันที่สองท่านโดนตั้งเป็นกรรมการสอบสวนคือสอบคนอื่นนะครับ หน้าที่ของท่านก็คือว่าดูคำสั่งว่าเขาสั่งให้ทำอะไรบ้าง แล้วก็มีกำหนดเวลาต้องเสร็จภายในสามสิบวันหกสิบวันหรืออะไรก็แล้วแต่ และเขาให้มินิฉัยในเรื่องอะไรเช่นเขาเขาถามแค่คนสั่งบอกว่า ให้ให้ดูแค่ว่าใครทำละเมิดทำละเมิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง แล้วก็สอบสวนอยู่แค่นั้น แต่ถ้าละเอียดไปกว่านั้นก็บอกว่าใครทำละเมิดบ้างในกรใน สืบไปครบว่าใครบ้าง และมีความเสียหายเท่าไหร่นะหรือบางอย่างก็บางคำสั่งก็บอกว่า ใครต้องรับผิดชอบเท่าไหร่ ให้ตัดสินมาเลย ใครใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ อันเนี้ยแต่เราอย่าทำเกินคำสั่ง ทำเกินเป็นไง เสียเวลา แล้วก็มันมันหมดหน้าที่เรา และมันไม่ใช่หน้าที่เราแล้วถ้าเราไปทำเกิน มันก็ มันไม่ได้มีผลดีนะมีแต่ผลเสีย เพราะเรา เนื่องจากว่ามีระยะเวลาจำกัดนะครับนะมีดูก่อนแล้วก็ตัวอย่างมีที่เว็บไซต์คอมมิชการมีหมดเลยว่าท่านแบบฟอร์มทำยังไงอะไรยังไงนะ มีหมดเลยนะ ท่านไม่ต้องมีตกกังวลนะและอันที่สามคือท่านเป็นคนร่วมกระทำละเมิดอ่ละเมิดนี่มันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงนะครับ อย่างเช่นเออมีลูกน้องเราขโมยเงินทำละเมิดหรืออะไรไปยังไงเนี่ย ความผิดไม่ใช่อยู่ที่เราเพราะเราไม่ได้เงินได้ทองอะไรกับเขานะแต่เราเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ตรวจตรวจสอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราละเลยไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำด้วยอะไรด้วยนะ แต่ว่าเนื่องจากเราไม่ทำไม่ทำตามขั้นตอน หรือทำไม่ครบอย่างเงี้ยเขาหาว่าเขาจะนิจฉัยเลยว่า ท่านประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเอาพูดง่ายๆที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ย เขาสั่งให้ทำอะไร และท่านทำไม่ครบศาลวินิจฉัยว่าท่านประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับ เขาให้ทำสิบอย่างท่านทำแค่เก้าหรืออีกอย่างเดียวไม่ได้ทำ อย่างเนี้ย ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อ้างให้พ้นผิดไม่ได้นะแต่เมื่อเราเป็นคนร่วมประทำละเมิดแล้ว เนื่องจากว่าโชคไม่เข้าข้าง ในหน่วยงานเรามีคนโกงไปหรืออะไรไปเนี่ย ท่านต้องหาตัวช่วย ตัวช่วยมีอะไรบ้าง หนึ่งแรกๆเลยอันแรกเลยที่ตัวช่วยท่านอย่างดีก็คือหน่วยงาน เราต้องหาว่าหน่วยงานบกพร่องอย่างไร ถ้าบกพร่องมาก ท่านก็รับผิดชอบน้อยลงนะง่าย ๆเลย ทุกคดีศาลวินิจฉัยว่าหน่วยงานรับผิดชอบ ไปเลยห้าเปอร์เซ็นในฐานะที่ ส่งคนโกงมาเป็นลูกน้องเราอย่างเงี้ยคือระบบไม่ดีแล้ว หน่วยงานไม่ดีแล้วกรมไม่ดีแล้วอะไรไม่ดีแล้ว กระทรวงไม่ดีแล้ว ถึงส่งคนไม่ดีมาเป็นลูกน้องเรา แล้วเขาโกงไป หน่วยงานต้องรับผิดชอบห้าเปอร์เซ็นไปไปแล้ว แต่เรานั้นไม่พอใจห้าเปอร์เซ็นนี่ไม่พอมันต้องเยอะกว่านี้สิอย่างเงี้ย เช่น เราไม่ได้มีหน้าที่อย่างนี้เลยเราเป็นครู แต่เอามาให้ตรวจรับพัสดุไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลย อบรมก็ไม่ได้ส่งไป อย่างนี้ ก็อ้างได้ อ้างให้เรารับผิดชอบน้อยลง หน่วยงานรับผิดชอบมากขึ้น คือจากห้าเปอร์เซ็นต์ศาลอาจจะพิจารณาี่ภาคษาว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์และหน่วยงานรับผิดชอบ ยิ่งหน่วยงานรับผิดชอบเยอะ เราก็รับผิดชอบน้อยลงนะอย่างหรือตัวอย่างเช่น หมอ ในอบตในเทศบาลใหญ่เขาก็มีโรงพยาบาลมีอะไรมีหมอด้วยมีครูด้วย ยกอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปห่างไกลเลย อย่างหมอก็บางทีจบใหม่มาเป็นผู้ในการโรงพยาบาลต้อง เซ็นชื่อหรือเป็นกรรมการหรือเป็นอะไรเป็นหัวหน้าหน่วยงานต้องเซ็นชื่อรับจ่ายเงินจ่ายทองอะไรไป ถ้าเกิดผิดพลาดไปเนี่ย หมอเขาก็เคยมีคดีอ้างได้ว่ามีภารกิจเยอะอะไรเยอะ เขากำลังจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ย ก็เป็นความบกพร่องของหน่วยงานที่ ให้หมอมีภาระเยอะ ต้องรับผิดชอบทั้งงานบริหารและงานตรวจคนไข้ อันนี้เขาอ้างให้รับผิดชอบน้อยลงได้ แต่จะอ้างว่าไม่รับผิดชอบเลยสักบาทไม่ได้ ไม่ได้เลยนะครับ เราเป็นหัวหน้าเหมือนกันเราไม่มีส่วนในการไปโกงไปอะไรกับเขาเลย สักบาทไม่ได้สักบาท แต่เนื่องจากท่านเป็นหัวหน้า ท่านเป็นผู้ร่วมงานหรืออะไรที่ที่จะต้องเป็นกรรมการร่วมกับเขาและท่านไม่ได้ทับท้วงไม่ได้อะไรทั้งสิ้นหรืออะไรหรือตรวจแล้วไม่เจออะไรทำนองนี้ นะท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ หรือ ในกรณีที่ อันนี้หน่วยงานหน่วยเหนือของเรานะเขาจะส่งคนมาตรวจสอบ เช่นสตงก็ต้องมาตรวจสอบปีละครั้ง หรือตรวจสอบภายในต้องมาปีละครั้ง แล้วอยู่ปีนี้หายไปไม่มาตรวจ เห็นไหมถือว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานด้วยนะหัวหน้าหน่วยงานก็เป็นยกเป็นข้ออ้างได้ว่าในระบบเนี่ยมันไม่ดีปกติต้องมาตรวจเราทุกปี อ้นี่โหสองสามปีหายไปสนงไม่มาเลยอยู่มาปีที่สามทุจริตเนี่ยโอ้บานปลายเยอะเลย ควรจะเจอสักล้านหนึ่งกลายเป็นเจอต้องสามสิบล้านหนึ่งผมชอบบางที่เห็นไหมเจอดีเดียวสามสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเกินเนี้ยเราก็อ้างได้ว่า ระบบมันไม่ดีคือคือหมายถึงว่ามีความบกพร่องศาลก็นิจฉัยแล้วระบบบกพร่องจริงๆก็รับผิดชอบเยอะขึ้น ตัวเราก็รับผิดชอบน้อยลง นะครับ เนี่ยคือตัวช่วย ตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถพาทนายความ คนที่ไว้ใจมานั่งฟังได้ สมมุติว่าเราโดนสอบละเมิดเนี่ย เราเอาทนายมาด้วยก็ได้ เอาพี่ชายมาด้วยก็ได้หรืออะไรก็ได้ แต่ไม่ใช่แห่กันมาทั้งหมู่บ้านนะ หมายถึงว่ามาแต่พอสมควรแล้วก็ต้องแจ้งกรรมการด้วย เนี่ย เราเอาทนายมาด้วย เราเอาเพื่อนที่เขาจบกฎหมายมา มานั่งฟังด้วย อย่างเงี้ย อย่างผมก็เคยโดนเพื่อนหมายถึงเด็กในกรมโดนสอบละเมิดทางไหนให้ผมไปนั่งฟังด้วยเนื่องจากเขาเห็นว่า ผมเคยสอบละเมิดเขาเรียนจบกฎหมายมาแล้วอะไรมาแล้วขอให้เราไปนั่งฟังด้วยเป็นเพื่อนเขาดูว่าเขาได้รับความยุติธรรมไหมเนี่ยเขาได้รับการชี้แจงอย่างครบถ้วนไหมไม่ใช่ว่าเราจะชี้แจงแต่เขาแม่ชี้แจงนะ อ่า และอย่างหนึ่งในกรณีที่เราร่วมทำละเมิดเนี่ย เรามีสิทธิ์คือเจ้านายจะเอามาเป็นข้ออ้างว่าไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราไม่ได้นะ คุณโดนสอบละเมิด คุณต้องปีนี้คุณอดได้ขั้น หรือคุณไม่ได้เงินเดือนอันนี้ก็ไม่ได้ หรือเราจะสมัครสอบเลื่อนขั้น ดันมีกรอกข้อความว่าคุณเคยโดนสอบละเมิดหรือไม่ อันนี้ไม่เกี่ยวนะคุณโวยวายได้เฮ้ยในใบสมัครทำไมต้องเขียนว่า คุณโดนสอบละเมิดไหมอันนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าโดนสอบวินัยนั้นเป็นคนละเรื่องกัน และในประวัติของเรากพเจ็ก็เขียนไม่ได้นะ แต่มันทึกว่าเราโดนสอบละเมิดสีฟ้าอาข้างอะไรไม่เกี่ยวนะ อันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าการโดนสอบละเมิดเป็นเรื่องน่ายินดีด้วยซ้ำไปนะว่าโดนสอบละเมิดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องโชคโชคดีนะ เหมือนกับท่านโดนกระทำหรืออะไรไปโดนลูกน้องโกงเงินไปแล้วท่านต้องรับผิดชอบชดใช้บ้านทั้งทั้งที่ท่านไม่เคยได้เงินได้ทองกาบเขาเลย แต่ ระบบเขาก็ยุติธรรมเพราะว่าเราเป็นนักเจ้าหน้าที่นะเราได้รับเงินเดือนได้รับอะไรต้องเยอะแยะเพราะนั้นเราต้องกฎหมายเขาเขียนไว้เลยว่า ท่านจะต้องมีความระมัดระวัง มีความรู้ มีความรอบคอบไม่เปิดโอกาสให้กับใครก็ตามได้โกงเงินไป หรือเป็นช่องทางให้เขาได้โกงอย่างเงี้ย เป็นความเป็นหน้าที่ของท่าน เพราะนั้นก็ยุติธรรมท่านได้เงินเดือนไม่ใช่ว่าเขาวางมาทำงานฟรีๆหรืออะไรฟรีๆแล้วท่านก็อาจจะได้เป็นหัวหน้าเขาหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเจ้านายคุณแต่งตั้งให้ท่านเป็นกรรมการนู่นกรรมการนี่นะครับ รู้สึกว่าผมก็มีอ่ะอย่างเรื่องคำสั่ง เราก็อ้างไม่ได้ว่า เราไม่ทราบคำสั่ง ถ้าเกิดว่าเราไปเซ็นชื่อในใบสำคัญรับเงินหรืออะไรต่าง กฎหมายเขาก็บอกว่าคุณสร้างคำสั่งแล้วนะแม้ว่าเขาสั่งตอนท่านลาพักร้อน หรืออะไรตรงนี้ยอ้างไม่ได้นะมีมีมีหลายอย่างนะ เนี่ย อย่างเช่นนี่ไง หน้าที่ของกรรมการรับจ่ายเงินนอกจากท่านจะตรวจลายเซ็นมันปลอมหรือไม่ปลอมหรืออะไรเนี่ยเป็นแค่ข้อพิรุธอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง ถ้าท่านไม่มั่นใจท่านต้องไปตรวจสอบจริง ๆ เลยว่า คนที่รับเงินรับมันรับเงินไปจริงๆไหม อย่างเช่นอบตหรืออบจไปจ้างคนไปขุดดิน ขุดอะไรเนี่ยแล้วมีชาวบ้านมาเซ็นชื่อรับเงินเนี่ยลายเซ็นจริงไหมนี่เลยนี่คือการตรวจสอบแต่ท่านสามารถตรวจลึกลงไปนั่นว่า เป็นชาวบ้านจริงไหมที่ได้รับเงิน ไม่ใช่ว่าใครไม่รู้มาเซ็นชื่อแล้วรับเงินไป อย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเรื่องมีราวหรืออะไรขึ้นมาท่านไม่พ้นผิด ท่านต้องมีหน้าที่ไปตรวจด้วยว่าเออคนเซ็นเนี่ยเซ็นจริงไหมมีตัวตนจริงไหม ถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านไม่พ้นไม่